ภายหลังจากการที่กองกำลังพม่าส่งกองกำลังของเจ้าเมืองเชียงใหม่เข้ามาทดลองศึกสงครามก่อน เช่นเขาทดลองดูว่าจะเข้ามาในพื้นที่อย่างไร คราวนี้เองเมื่อภายหลังจากการ ปัญหาต่างๆ จันทบุรีมองเห็นแล้วว่าเจ้าเมืองเชียงใหม่ไม่สามารถวางแผนการลบได้ จึงส่งขุนนางชาวพม่า และกองกำลังของพม่าเข้ามาโดยนำโดยพระมหาอุปราชเข้ามาตั้งกองกำลังอยู่ที่กำแพงเพชรจำนวน 50,000 คน พร้อมทั้งวางแผนชัยภูมิต่างๆ เพื่อทดลองดูว่ากองกำลังของไทยจะเป็นอย่างไรได้บ้าง ดังนั้นเองจากกองทัพที่กำแพงเพชร เริ่มค่อยๆ สืบค้นข้อมูลต่างๆ แล้ววางแผนให้ กองทัพของเจ้าเมืองเชียงใหม่ที่นำคนมากว่าแสนคน หาชัยภูมิที่เหมาะสม จึงค้นพบว่าชัยภูมิหนึ่งที่น่าสนใจในการดำเนินการลบคือหนึ่งทำอย่างไรดีที่จะเดินลงมาถูกกรุงศรีอยา โดยไม่ผ่านสิงห์บุรี อ่างทอง จึงได้สำรวจและเห็นว่าเส้นทางที่มีความเงียบสงบ แล้วก็ปลอดปราศจากผู้คนต้องเต็มกำลังมาเยอะพอสมควรแต่ปราศจากผู้คน คือเส้นทางลาดบุรี กองกำลังจากนครสวรรค์ ชัยนาทก็ได้เปลี่ยนเบน เส้นทางลบที่เดินทางตรงเข้ามาตามลำน้ำ เจ้าพยา เบี่ยงเบนมาทางด้านตะวันออก และตะวันตกสองขนาบสองข้าง โดยมองเห็นแล้วว่าด้านตะวันตกด้านลาดบุรี เป็นชัยภูมิที่น่าสนใจมาก ซึ่งมีความปลอดผู้คน จึงได้ดำเนินการค่อยๆ เริ่มต้น ไล่ผู้คนลงมาจากทางด้านลาดบุรี และตรงนี้เองสามารถทำให้กองทัพเมืองเชียงใหม่ นำโดยพระเจ้าเชียงใหม่ดึงคนและสร้างกำลังฐานกำลังคนได้ แล้วในพื้นที่เขตภาคกลางผ่านทางมณฑลราชบุรี หลังจากนั้นก็เริ่มที่จะค่อยๆให้กับเจ้าเมืองเชียงแสน เจ้าเมืองพะเยาค่อยๆ บุกในการที่จะเข้าไปลอบป้นสะดมชาวบ้านต่างๆ โดยเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งน่าสนใจในปี 2128 ก็คือเหตุการณ์การลบที่สะพานเผาข่าว ซึ่งสะพานเผาข้าวอันนี้น่าเป็นพื้นที่ที่เจ้าเมืองพะเยาได้บุก โจมตีสู้รบกัน สมเด็จพระนเรศวรเมื่อทราบข่าวก็เอากองกำลังทั้งหมดทางบกเข้าไปรบโจมตี แล้วก็สามารถจัดการและฆ่าขุนนางคนสำคัญคือเจ้าเมืองพะเยาได้ในครั้งนี้ นอกจากนั้นสงครามเริ่มขยายตัวมากขึ้นเมื่อกองกำลังของเจ้าพญาเชียงใหม่ หรือเจ้าเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับภายใต้การนำของพม่า เริ่มตั้งมั่น และกองทัพได้ที่บ้านเกตวิเศษชัยชาญ ตรงบ้านเกศวิเศษชัยชาญ เริ่มจากเข้ามาทางลาดบุรี และสามารถตั้งทัพได้ ถึงแม้จะเกิดศึกโดยเจ้าพญาเมืองพะเยาโลกกับสนเดพระเรศวรแล้ว ก็จริงเหตุการณ์สำคัญคือกองกำลังของเมืองเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลและก็วางแผนการรบโดยกองกำลังพม่าที่กำแพงเพชร สามารถควบคุมกำลังคนและจัดตั้งทัพหน้าที่สำคัญโดยของเมืองเชียงใหม่ได้แล้ว ที่บ้านเกตเขตวิเศษชัยชาญ ตรงนี้เอง พอตั้งตั้งบ้านได้แล้วกองกำลังต้องการอาหารต้องการสเสบียงอย่างมาก ประชากรกว่าแสนคนที่เข้าลงมาอยู่ในพื้นที่บ้านเกตนะครับ เขตวิเศษชัยชาญเนี่ยได้เข้ามาร่วมกันป้นระดมสินค้าต่างๆ แล้วค่อยๆบุกบุกบุกเข้ามาจนถึงเขตป่าโมกนะครับ ป่าโมกใหญ่ป่าโมกน้อย เข้ามาตำลำน้ำ ส่วนพระเดสวนทราบข่าวก็เลยเอากองกำลังจากกรุงศรีอยุธยายกทางเรือออกไปยิงใส่ปืนใหญ่ใส่อาวุธ ใส่สงครามต่างๆแล้วก็ยกกำลังไปตี ลบป้องกันกองกำลังของเชียงใหม่ตรงนี้มากมาย การลบพุ่งต่อสู้กันนี้เหมือนมีเหมือนกองกำลังสมเด็พระนเรวนจะชนะ ก็เลยเทียบเรือเข้ากับลำน้ำป่าโมกน้อย แล้วก็ลบกองกำลังขึ้นบก เข้าไปลบต่อสู้กันเป็นพันละวัน ปรากฏท่ามกลางการต่อสู้เป็นพลวันนี้เอง กองกำลังของพม่าภายใต้การนำของเจ้าพญาเสียงแสน ก็ยกกองกำลังทั้งหมดลงมาตีขนาบข้างกองทัพสมเด็จพระเรศวรแปลว่าสถานการณ์ขนาดนี้สมเด็จพระเรศวรยกกำลังทั้งเรือ ที่ใส่อาวุธเข้ามายิงปกป้องกองทัพแล้วก็ให้พันมนูและขุนนางคนเสน็จยกกำลังทางบกเข้าไปตี กองกำลังของพม่าที่บริเวณปากปากโมกน้อย กองกำลังตรงนี้เอง ปรากฏว่าปัญหาสำคัญมันเกิดขึ้นแล้วว่าว่ากองกำลังของทัพเหนือหรือของเชียงใหม่ ยกปตีขนาบข้างซ้อนทับกันอีก ทำให้เกิดปัญหาว่ากองทัพไทยหรือกองทัพที่บุกทางบกเนี่ยจะกลับขึ้นเรือไม่ทัน จะนำมาสู่ความสูญเสียมหาศาล สมเด็จพระเเรสวนถึงวางแผนการลบเปลี่ยนยุทธีอย่างกระทันหันคือให้เอาเรือทั้งหมดที่บรรทุกเข้าไปช่วยเข้าไปตีรับขนาบ เข้าไปช่วยกองกำลังของ ของไทยทั้งหมดเข้าไปดันกองกำลังของไทย ช่วงเวลานี้เองเป็นปรากฏหลักฐานมหาศาลเลยว่า กองทัพไทยใช้อาวุธสงคราม ใช้ปืน ทั้งปืนที่เรารู้จักกันในปืนลักษณะของพระแสงปืนต้น ซึ่งเป็นปืนมาจากโปรตุเกสซึ่งมีระยะเวลาการใช้หรือการต้องตั้งขาตั้งในการจุดชนวน นานพอสมควร ปรากฏว่าหลักฐานอันใหม่ ๆ ล่าสุดเหล่านี้เห็นเลยว่าอาวุธปืนที่พระนเรศวรใช้ ในคราวนี้นะครับแตกต่างจากอาวุธปืนที่ใช้ในคราวปืนข้ามแม่น้ำสโตงเป็นอย่างมาก เนื่องจากตอนปืนข้ามแม่น้ำสโตงนั้น พระองค์หนีออกจากกองทัพพม่ากลับเข้ามาที่กรุงศรีอยาอาวุธที่ติดตัวไปในขณะนั้นจึงมีความล้าหลังเป็นปืนแบบดั้งเดิม แต่ขณะเดียวกันปืนที่พระองค์ใช้ในคราวศึกสงคราม ในคราวปกป้องประเทศ ในคราวสงครามบ้านป่าโมกน้อยเนี่ยกลับเป็นการใช้ปืนขอนกสับ ซึ่งเป็นปืนขนาดเล็กและสามารถใช้ได้อย่างง่ายได้พระองค์ขุนนางต่างๆ ก็ใช้ปืนทั้งปืนใหญ่และก็ปืนขอนกสับเหล่านี้เนี่ยเข้าบุกเข้าไปแล้วก็ยิงต่อสู้ และสามารถฆ่าทหารขุนนางและผู้นำของเชียงใหม่ได้ ช่วงเวลานี้เองเป็นครั้งแรกเลยที่พระองค์ใช้กองกำลังเรือแล้วก็ค่อยๆ ระดมสเสบียงของคนกลับเข้ามาจากบ้านป่าน้อยลงมา การศึกครั้งนี้เองทำให้กองทัพของเมือง เชียงใหม่ พลาดพลั้งอย่างมหาศาลเสียขุนนางคนสนิท คือเจ้าพญาเชียงแสน เจ้าพญาเชียงรายนะครับมีมีเจ้านายหลาย พระองค์ที่เป็นขุนนางภาคเหนือสูญเสียชีวิตในสงครามบ้านป่าโมกน้อย ครั้งนี้เองเหตุการณ์ที่ที่น่าสนใจ พระองค์ได้ตามต่ออีก จากเหตุการณ์บ้านป่าม่วง พระองค์ได้วางแผนกำลังลบที่บ้านป่าจิกป่าลุ่มในปี 2128 กระบวนการครั้งนี้พระองค์ตั้งทัพมั่นและที่วิเศษชัยชาญ ไม่เสด็จไปกับกรุงศรียา ช่วงเวลานี้เองเห็นได้เลยว่าสมเด็จพระนรวนไม่เห็นแล้วว่ากองกำลังอยู่ที่บ้านเกตวิเศษชัยชาญ เป็นตำแหน่งที่มั่นคงของกองกำลังพม่า หรือพระเจ้าเชียงใหม่ พระองค์ก็เลยยกกองกำลังของกรุงศรียามาตั้งทัพรอไว้เลยที่วิเศษชัยชาญ เช่นกันในอยู่ทางตอนใต้ เสร็จแล้วก็รับศึกสงครามต่างๆ ที่น่าสนใจคือรับศึก ป่าโมกน้อยแล้ว หลังจากนั้นพระองค์ก็วางแผนหลอกล่อ ตั้งทัพไว้แล้วที่วิเศษชัยชาญ ตัวอำเภอวิเศษชัยชาญ ก็บอกกับพระมนูทหารคนสนิทว่าให้ไปลบเตรียมกำลังคนนะประมาณ1 0,000 คนเป็นกำลังต่างๆ เข้าไปลบบุกบุกเข้าไป ปรากฏว่าท่ามกลางที่พระมนูมองเห็นแล้วว่าจะชนะศึกส่งกำลังไปที่ลบที่ป่าจิกเนี่ยปรากฏว่ากองกำลังพระมนูเนี่ยเข้าไปบุกได้เรื่อยๆเรื่อยๆ สมเด็จพระเยซูกับสั่งว่าให้ถอยกำลังกลับพระมนูญบอกว่าจะชนะแล้วพระองค์ไม่อยากกลับ พระเลสวนต้องสั่งคนไปถึงสามครั้ง ให้ว่ากลับกลับกลับสามครั้งจนครั้งสุดท้ายพระนูนไม่กลับคิดว่าจะบุกเข้าไปอีกลึกๆ จนถึงทับหลวงของพระเจ้าเชียงใหม่ พระเรือสวนบอกว่าถ้าไม่กลับก็ให้ประหารชีวิตพระมนูทิ้งซะแล้วก็ให้เดินทางกลับ ปรากฏพระมนูไม่ได้ได้รับข่าวสารว่าจะถูกประหารชีวิต ก็เลยคิดว่าต้องมีเหตุสำคัญอย่างไร เพราะเป็นทหารคนสนิท ต้องพระองค์น่าจะมีกลยุทธ์อย่างไรในการลบครั้งนี้ จากที่เคยบุกบุก ก็ถอยทับถอยลงมาในเขตวิเศษชัยชาญ พอถอยทับลงมาครั้งนี้เอง กองทัพพม่าคิดว่าเกิดความพลาดพลั้ง และก็กองทัพของพระมนูมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นแน่เลย จึงได้เอากำลังทัพหน้าทัพหลวงที่อยู่บ้านเกตทั้งหมดลงมาไล่โจมตีลงมา ลงมาเรื่อยๆ พอเข้ามาในเขตบริเวณที่เหมาะสม ที่ประชยภูมิที่ตั้งรับ พระมนูหลอกให้ทุกคนเข้ามาในเขตตรงนี้ปุ๊บ ผมไปพระเรศวรที่เตรียมกำลังคนกว่า 60,000 คน ล้อมไว้ทั้งหมด ก็ลุกขึ้นพระจันบานโจมตีกองกำลัง1 0 0 0 0แสนคนของกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ เหตุนี้เอง การลบที่ป่าจิกนี่เอง ถือเป็นการลบครั้งสำคัญที่เป็นยุทธภูมิการดึงหลอกให้ขุนนาง หรือ อกองทัพที่มีความมั่นคงอยู่แล้วเข้ามาในพื้นที่ที่ตัวเองมีชัยชนะ หรือมีทิศทางของความเหมาะสมในการหลอกล่อ ตรงนี้เองทำให้กองทัพทั้งหมดค่อยๆ ตีขนาบข้าง ตีขนาบข้าง และศึกสงครามของป่าจิกเองทำให้ยกฐานะ แล้วก็จัดการกับกองทัพพม่าที่มาเป็นเรือนแสนได้